เาไม่ลงเอาแต่ได้เคกับคิวเคกับเอมาเอ้าหัวเล่าไปดิโอ้โหเต็มคาราเบลรอกนี้อืมเอมาอีกเต็มช่องโอเคไม่อีกไม่อีกเอ้ยไม่ครับออกนี้บวกไปเท่าไหร่สองหมื่นแปดครับเพื่อนเอ้เต็มคาราเบล ดุดันคือคี่หนึ่งหกแปด เอาละครับผมก็กราบสวัสดีสวีเดนกันอีกเช่นเคยนะครับผมพบกับกับไอหำแหลกแล้วนะครับเพื่อนๆนะอ่ะวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาเล่นเกมนี้เลยครับผมตามเป้าเลยนะแกอ่ากับเกมล่าค่าหัวกับตันนะครับเพื่อนๆนะมาครับผมวันนี้ก็มากับทุน300 แล้วเพื่อนๆนะมาอันดับแรกครับเพื่อนเรามาดูอัตราการจ่ายต่างๆ ของตัวเกมมันก่อนเลยแล้วกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนั้นเพื่อนๆ อ่าตัวแรกนี้ก็จะเป็นตัววายนะเพื่อนๆนะต่อมาจะเป็นตัวสแคตเตอร์นะเป็นลูกนกแก้วของกัปตันนะครับผมต่อมาก็จะเป็นตัวจ่ายแพงสุดครับเป็นตัวกัปตันนะครับลูกตะขอนะครับผมเข็มทิศนะกดเล่านะแล้วก็ตัว A ตัว K ตัว Q นะเพื่อนๆนะอ่านี่จะเป็นสัญลักษณ์ของตัวคุณนะครับผมต่อมาจะเป็นฟิวเจอร์ของฟีสปินนะเพื่อนๆนะต้องเข้าสแคตเตอร์ทั้งหมด3อันนะถึงได้ฟีสปินิบครั้งนะครับผมอ่านี่จะเป็นลายเดิมพันชนะรางวัลนะเพื่อนนะก็ตามนี้เลยนะครับผม าหมดแล้วพวกนู้นก็เข้าไปอ่านทำความเข้าใจเพิ่มเติมกันได้นะ มาอยากเล่นละแล้วก็จะเปิดที่ 20นี่แหละ ไปเอาตัวไป 10 ครั้งก่อนไอ้สามสิบเลย มาดูกันครับเพื่อนเป็นอย่างไรตอนแรกเงียบกริบกดที่2มายังไง กดที่3มาโอ้ยเสียงเสียงเกมดังไปไหนทุกคนขอเสียงเกมนิดนึง โ้ไม่เข้าเลยเพื่อนดูดิไม่เข้าเลย ไม่เข้าเลย มา มา มาหน่อย มาเอ้ย สแคตเตอร์เข้าด้วยเพื่อนโอ้โหแจมมามารุนกันเพื่อนจะอยู่หรือจะไปเหลือ 19มาดูฟีสปินรับนี้เพื่อนๆจะเป็นอย่างไรมาไหมไม่มาอืมมาหน่อย มาหน่อย ừ bài giàu giàu ừ. à mày ừ vậy thì xuất chút mẹ mà đi vô áo một xa liếu à,ไปต่อกันเพื่อน มาลุ้นกัน มาไหมอ่าเปิดแอคเอมา ัวที่สองมาโอ้โหกับตันเต็มช่องไปเพื่อนช็อตนี้อือหือโอ้โหช็อตนี้เท่าไหร่ครับเพื่อนเท่าไหร่ เท่าไหร่ห้าพันเอ็ดครับ ผมโอ้โหเอาเรื่องไปกันต่อครับผมไปกันต่ออือหือคิวมากับตันกับตันโอ้ได้เคอยู่กับตันลงมากับโอ้ยกับตันมาแล้วครับผมช็อตนี้ เต็มคาราเบลครับผมหมื่นสองครับสุดยอดช็อตนี้บทจะมาแล้วเพื่อนนะบทเขาจะมา มา มาอีก เอาสเก็ตเตอร์ว่ายังไง มาไหมไม่มา มาอีกสิมาอีกสิโอ้ยหมื่นแปดแล้วเพื่อนแม่เอาสเก็ตเตอร์ว่ายังไง มาอีกไหมมาไหมโอ้ยเลยป้ายไปช่องหนึ่งนิดเดียว หาอีกหกครั้ง ว่ายังไงมาไหมไม่เข้าเลยมาอีกสิมาอีกสิขอได้รดอปสแกตเตอร์อีกสักรอบได้หรือเปล่าไม่เข้าเลยเพื่อนมาอีกหน่อย เอาหมดแล้วเอาสแกตเตอร์ครั้งสุดท้ายว่ายังไง มาไม่ไม่มาอะเพิ่มเลยตอนนี้เรามีทุนแล้วไปครับเอาเจ็ดสิบไปเลยเพื่อนไปเอาตัวไปสิบครั้งก่อนนะครับ ผมลองเชิงดูก่อนนะ มาดูกัน จะเข้าไม่ฟรีสปิน ขอฟรีสปินได้หรือเปล่า สแคตเตอร์มา เอ้ามามามา ว่าไงเพิ่มเป็ดมาแล้วด้วยไม่เข้าอีกเขอาที่สามมายังไงเอ้ยมาแล้วครับผมมาเลยครับผมจากนี้เอา เอาละเอาพระ มารุนกัน จะได้เท่าไหร่เพื่อนตายฟรีสปินสิบครั้งไปครับผมมาเปิดหัวแรกมาไว้ยังไง เงียบกลิบเปิดที่สองโอ้มาเคหนึ่งชุด อือหือมาให้ชุดเดียว ไม่เข้าอีกแล้ว กัปตันมาเอาเอาเอ้ยมาแค่กัปตัน มาอีกไหม ไม่เข้าอีกแล้ว อืมไม่เข้าเลยอีกสามครั้ง ไม่เข้าอีกแล้วโอ้ยเบื่อเบื่อเลยเอาเอมันชุดเอาคิวมาได้แล้วเออขวดเหล้าลงมาขวดเหล้าไม่ลงเอาแต่ได้เคกับคิว เคกับเอมาเอาขวดเหล้าไปดิโอ้โหเต็มคาราเบลรอบนี้อืมเอมาอีกเต็มช่อง โอเค ไม่อีกไม่อีกเอ้ยไม่เข้าตอกนี้บวกไปเท่าไหร่สองหมื่นแปดครับเพื่อนเออเต็มคาราเบลดุดันไม่เกรงใจใครเลยนะเพื่อนนะโอ้โห สุดยอด ไปกันต่อครับผม เอากับตันมาอืมเค ไม่เข้า มาแต่ช็อตนี้บวกมาเท่าไหร่ครับ สองหมื่นเก้าเลยเป็นได้รับสี่หมื่นเจ็ดโอ้โห ครึ่งแสนเอาเรื่องเอาเรื่อง หมดยังหมดยังมาอีกสักดอกไหมมาอีกสักดอกไหมไม่มาอึ๊บอีกครั้งหนึ่งว่ายังไงรัตนาไม่มาเลยนะอู้อีกสักสิบครั้งนั้นเมื่อนนะถ้าไม่ถ้าไม่เข้าแล้วผมปล่อยผมจะหยุดเลยแล้วกันนะผมเอ้าสแคตเตอร์ว่ายังไงสแคตเตอร์ ว่ายังไงมาไหมไม่มามาดิมาอีกดิมาอีกดิคือพับไม่เข้านะ ไม่เข้าอีกแล้ว ห้าครั้งอีกหกครั้งว่ายังไงโอ้โหไม่เข้าเลยเพื่อนๆไม่เข้าอืมไม่เข้าเลยผมจะพอเลยนะ หมดเอาตัวชุดนี้ผมพอเลยนะเหมือนเขาจะไม่แจกแล้วนะผมจะหยุดเลยแล้วกันอ้าวหมดแล้วอ่ะว้จะพอเท่านี้ดีกว่านะครับ ผมมาไปถอดเลยแล้วกันนะครับ มาขออนุญาตรีหน้านิดนึงนะครับกระบวกมา46,434นั่นมันอถอนไปเลยครับ 46,000นะ